ค่ได้มองตาเธอในวันนั้น จากที่เราเจอกันแค่ครั้งเดียวปลีชีวิตที่เคยโดดเดี่ยว ให้มีความหมาย ไม่ว่าฉันและเธอต่างคนต่างมาต่างกันเท่าไรคำว่ารักจะผูกใจเราไว้ กลกันจากที่เคยเย็ชาคือวันวายจะเป็นคนอื่นไกลก็คุณค่าสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจเลย เธอบอกกันได้รู้ ปรีชีวิตฉันไป อยากอยู่ใน จะเป็นอย่างไร ฉันไม่เคยรัก ไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไรเมื่อได้มีบางคนข้างกายเมื่อได้มีเธออยู่ขียข้างกันฉันบอกชีวิตต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้น รักของเรา ใจจะเป็นคนนูลาเมื่อเธอลงจะเป็นลมบอกเธอเมื่อร้อนทายกี่ปัญหามากมายพี่ใจเรามีกันไม่พา ต่อไปนี้สัญญาจะเกิดอะไรกับเธอ เธอหายไป ฉันไม่เคยรัก ไม่เคยรู้ ว่าชีวิตมันดีเช่นไรเมื่อได้มีบึงคองข้างกายเมื่อได้มีเธออยู่ที่ข้างกัน ฉันบอกชีวิตต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเรา อบคุณแฟนเพลงตัวจิ๋วของเราด้วยนะครับเรียกว่าติดด้านหน้าเวทีเลยนะครับฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้ ว่าชีวิตมันดีเช่นไรเมื่อได้มีบางคนข้างกา ้ายคือเธอเท่านั้น รักของเราจะอยู่จนวันตาย